ครับสวัสดีครับพบกับผมเป็นเวลากับเกมคิดนะครับบนบาสติฟานอนเมก์ครับกับพาร์ทที่สองของ ในเรื่องของอัลครอนะครับ งั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ไม่เสียเวลา ไปเลยครับ と思わせるセニョリータお待ちくださいアクアテラベンが旅立ちの地を出てしまったのベンがベンはあなたを追いかけていったみたいだけど心当たりはないいやそういえば俺が旅立つ時あいつは何か言おうとしていた ちゃんと聞いてやればよかったなそうところでマスター・ゼアノートの行方は分かった純粋な光の心に関心を持っているらしい純粋な光の心この世界にマスター・ゼアノートは現れなかったようだそう私はもう少しここで調べてみるだったら この先の大広間にいる王子に話を聞いてみるといい分かったアクアん俺たちの夢を覚えているかあうん俺はこの世界でシンデレラという少女から夢を信じる心の強さを教わった俺たちも信じ続けるんだ夢を それが闇を払う力になるうん彼女に会ったら礼を言っておいてくれ分かったわやっぱりテラは闇に落ちたりしないโอเคครับลุยฮะโลกของซินเดอเรล่านะครับเนี่ยเราก็เป็น าเรียกว่าอะไรมันแม่นมอะมาตามเด็ก เด็กทั้งสอง นะฮะมีสกิลให้ยัด ให้ยัดเนี่ยเขาใส่อยู่ โอเคครับอาจจะต้องเดินเก็บของนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีของเลย ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องตีลังกาไปด้วย มันจะเร็วกว่าเดินปกติหรือเปล่า หลายคนเป็นไหมฮะต้องตีลังกาไปด้วย เดี๋ยวนะ โอเค ยัดสกิล แต่ส่วนใหญ่อความันเขาจะตีไม่ค่อยแรงครับ เน้นสายเวทมากกว่านะ นี่เราต้องขึ้นไปข้างบนหรือว่าลงไปข้างล่างวะเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะถือว่ามาเก็บของกันแล้ว่าจะอาจจะต้องใช้ของ พวกนี้ก่อนพอเริ่มแรกจุดล็อกใหม่เดี๋ยวเราจุดล็อกแรกก็ยังเก็บไปไม่ครบ พอเดินไปทำระไาก็ ราะว่าจอยผมกดเดินหน้า แล้วมันเจ๊งๆ ไงไม่รู้ เอาวิ่งติดอีกตรงนี้ก็เข้าไม่ได้ ちはああああれは確かトレメイン夫人とその娘たちですな彼女たちの気配普通じゃなかった戻ってきてくれたんだねえあすまない人違いだった王子階段にこのようなものがガラスの靴私が国中を回って この靴にぴったりの足を持つ女性を探してまいりましょう本当かもちろんですようやく王子が結婚を決意されたのですからこの太鼓どのような苦労もいといませんでは早速この城から程近いトレメイン夫人の屋敷から行ってまいりますトレメイン夫人 調べてみた方が良さそうねโอเคได้แผนที่มาครับแล้วผมว่าแถวนี้น่าจะมีของนะหรือเปล่าแอบไม่มีทังกันไม่มีก็ไปครับ การแนเลี้ยงเต้นลำอะไรก็ไม่รู้ที่แบบว่าคนโคตรน้อย ไม่มีคนเลยดีกว่าอยู่ดีพวกนี้ก็มาจากไหน ไม่รู้ บขอตีหน่อยนะครับเก็บเวลนิดหน่อยผมไม่ค่อยถนัดกดเลื่อนคอมมานเลยนะภาคนี้ใช้สกิลยะลำบากเหมือนกันนะไปยังไปยัง แต่เมื่อกี้เหมือนขึ้นตัวละหนึ่งเกพีเองอะพวกอันเวิร์สอันเวิร์สแบบไอตัวเมื่อกี้ได้ตัวละเอ็กเพียงแต่จุดล็อกลำบากเหลือเกินแรกๆครับเลเวลยังน้อยอะตีโคตรเบาเลย เริ่มอึดอัดแล้วเนี่ย แล้วมันขึ้นไปลง ขึ้นไปตรงนั้นทำไม เออลงมา เออแค่นั้นละนี่ยังพอได้เยอะหน่อยนะไอตัวพวกเนี้ยได้เทละหนึ่งไอตัวีเขียวนี่ผมว่า น่าจะได้สองนะเปลี่ยนสไตล์แล้วไปยิงไม่แน่ใจว่าได้สองหรือสามผมว่าสไตล์ของคอมัน ค่อนข้างช้านะ ก่อนมันจะฟาดเนี่ยมันช้ามาก้โคตรเบาเลยเพราะเบามาก ไป ไปต่อครับอย่าบน่นมันจะบ่นทำไม บ่นไปก็ไม่ได้แรงขึ้นนี่ขนาดติดท่าฟินิชแล้วยังดูดิหมุนรถนี่เดียว แต่ค่อนข้าง ค่อนข้างเป็น LE เยอะพอสมควรนะเดี๋ยวเก็บตังค์เก็บตังค์หมุนไปก่อนโคตรเบาโบ๊ะบ้าไป ตียังยังเบลยังไม่ขึ้นเลย โคตรอนาถชีวิต ขอขึ้นสักเวลหนึ่งก็ยังดีนะใกล้ละอีก 50โคตรนานเมื่อกี้ตอนแรกก่อนเริ่มเริ่มมาเลเวล e p เหลือประมาณ 90ก็อัพแล้วอันนี้เพิ่งได้ประมาณ40เองดีนานมากดีแทบจะหมด คนแบบแรกเลยมันก็ต้องมีเก็บเกินบ้างถ้าไม่เก็บนี่จะเหนื่อยพอสมควร ไม่คิดที่ข้อมันก็จะเหนื่อยๆอย่างนี้ครับ เอาไปเลย ตัวเดียว เน้นตัวเดียว ตายปะเนี่ย ไม่ตายเตียงโอเค ถ้าหิวก็ยังไม่มีนะว่าค่อนข้างเหนื่อยจริง คืออย่างน้อยถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นเล่น เอ่อเวนกับเทล่าอย่างเงี้ย มันยังมี เอ่อเขาเรียกว่าอะไร เปลี่ยนดีลิงอะ ยังมีดีลิงของอพอมีท่าหิวเริ่มมามีท่าหิวให้ ก็ยังค่อนข้างแบบ เล่นง่ายกว่าไปยังจำโดนดีลงมาช้านะไปยัง ไม่ตายเหรอโคตรแรงแบบ ดาเมจเบามากอ่ะผมจะตายเอาดิหมดยังโอเคมันมีตายระหว่างทางแน่นอนโอ้นั่นไงพูดจนชันชัดคำอุ้ยอุ้ย ุดล็อกก่อนครับความชัวเอาชัวเอาฮิวก่อนเอาฮิวก่อนโอเคหยุดร้องสักทีตรงนี้น่าจะมีของนะจำไม่ผิดไม่มีเหรอเอาแล้วเอาจิตท่าก่อนโอเคปันปันปันปันปันปันปันปันปันปันปันปันปันปันปันปันปันเอาเลือดมา เฮ้ยไม่ตายโอเคเลเวลสองแล้วเกมนี้เลเวลอัพแล้วเลือดไม่เต็มนะถ้าเป็นเกมอื่นนี่เลเวลอัพนี่เลือดน่าจะเต็มมั้งตรงนั้นไม่มีอ่ะช่างมันเถอะนี่น่าจะมีโพชั่นนะครับผมไฮโพชั่นผมว่าต้องต้องใส่ขวดยาแล้วแหละอย่างน้อยก็อุ่นใจสักหน่อยแต่อย่าใช้เพลินนะ ภาคนี้ใช้เพลินนี่ก็นั่นแหละกินยาแทนสกิลอีกแต่ไม่เป็นไรตรงนี้มีเซฟนี่เดินผ่านก็เดินก็ได้เต็ม โอเคเอ่อไฮโพชั่นเป็นเป็นเป็นท่าสโลว์กันนะขึ้นไปยัง สโลเบิร์นช่วยได้เยอะอยู่นะถ้าทาสโลเนี่ย แรกๆเนี่ย ผมว่าถือว่าใช้ได้ผลอยู่เพี้ยงต้องค่อยๆ ไปครับ เดี๋ยวรีบร้อน เนาะเอาเอาเอาผมว่าสโลไม่ใช่กับไอตัวอ้วน นี่แหละ แล้วก็กระหน่ำ ฆ่าใส่มัน ไป หมุนอ้วน ตายไหมไม่ตายวุ่นวาย โอเค ได้เรียบร้อย่องเหลือตัวหนึ่งเเนี่ย งกลางน่าจะมี โอ้ ตีไม่โดนอีก เตี้ยงไอตัวนึงฮะ อยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ผงไปก่อน ไปแวะไปดูฝั่งโน้นนะ มีของ ผมว่าน่าจะมีแหละเป็นการเก็บเวลด้วย ในในตัวทะโุไปก่อนนะโอเคเัียงโอ้จีไม่โดนปินไปก่อนนะจัดสกิลทุกดอก ชนิดเปรี้ยงไม่ตายเลยสโลเพิร์นเพราความอยู่รอดเอี้ยงสกิลมีทุกอย่างก็ต้องใช้หมดแล้ว ตัวไหนก็เนี่ยตัวนี้มีของวะถ้าเราเลยจุดที่มันเกิดอ่ะมัน มันก็จะเกิดใหม่แล้วเลือดเต็มอีก โคตรเบื่อเลยเต่งตรงนี้ละต้องมานั่งตีเคลียร์เลือดใหม่หมดยังเนี่ย ถือว่าเก็บสกิลไปอัสโลเบิร์ไปสกิลสายฟ้าเลเวลสองละน่าจะแรงขึ้นใช้ได้อยู่ ไปเลยครับ เข้าไปเลยแล้วกัน ครับลุยต่อครับผมจะขอสักอีกสักเวลหนึ่งพอให้เป็นเลเวลสาม มันจะได้ไม่ยาวมาก ถ้ายืนตีเรื่อยๆนี่อาจจะยาว เพราะอาจจะตายได้เยีงไมก่อนนะทะลุไปก่อนนะ พวกนี้อันตรายไอ้พวกนี้แหละ มันตีแรงมากครับ ช่วงแรกนี่คอแค่ไม่ไหวเลย ผมปั่นเลยนะเน้นปั่นไปเลยตายปะตายหมด เหลือตัวนึงโอเค ไอตัว ไอตัวอ้วนนี่ก็โหดใช้ได้ ไอเยี่ยงไปก่อนนะโดนลมากันค่อยๆอ่ะค่อยๆเพราะว่าเราฮิวด้วย มา ปั่นได้แล้ว มาพวกเอง โอเคเลเวลสามละจะหมดชุดนี้ ผมว่าไปต่อเลยดีกว่าค่อนข้างจะเสียเวลา ถ้าเราไม่รีบไปต่อไปก่อน อุ้ย ใครยิงอะไรหลังเรา สายฟ้า เข้าอยู่เวทอะคอแรงใช้ได้ ไม่เอาแล้วตัวพวกนี้ เสียเวลาครับ ขอแค่นี้แหละแล้วเปิดกล่องก่อน เผื่อได้อะไรดีเอ้ย ไม่มีกิกทั้งนั้นชีวิตโคตรลำบาก เผื่อได้ของนะ เผื่อได้สกิลสกิล ไปไม่ได้เลยเนี่ยได้แต่เงิน โอเคในบ้านหลังนี้ก็เป็นในเรื่องของเวนตัสที่เราเล่นเป็นเรียบร้อยแล้ว ได้เลยสกิลมั้งเถอะไม่ได้โน้ตなところへようこそ勤めでの 二人の娘がおりますドリゼラにアナスタシアここねやっぱり闇を感じる待って光で闇を消そうとするのは危険だわあなたは私は夢を信じる人の前に現れる妖精妖精 なぜ光で闇を消すことが危険なのですか強い日差しが濃い影を作るようにこの家に住むトレメイン夫人たちはシンデレラの光を妬んで自らの闇を大きくしてしまったの光と闇は寄り添う一対のものどちらかだけが存在することはないのではどうすれば今シンデレラの光を消すまいと ネズミのジャックが頑張っているわあなたにはその手助けをしてあげてほしいのわかりました魔法でジャックのところに送ってあげるから準備ができたら声をかけてโอเรียบร้อยครับ <coughs> เราต้องเดินย้อนกลับหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิด เอายางนี่มาบิบิบิบาบิบิบ ましたトレメイン夫人がシンデレラを部屋に閉じ込めたんだ助け出そうと思って鍵を手に入れたんだけどこれが重くて手伝います本当助かるよあその武器ベンの知り合いかいアクアですあなたはベンを知っているのですかもちろん俺たちは相棒さ シンデレラのドレスを一緒に作った仲だよそれでベンは今どこにそれが友達を探すって言って行っちゃったんだそうですかベンやっぱりテラを追いかけておかしいわね、うん、踊りすぎて足がむくんでるんだわもう十分だ次のお嬢さんどうぞまずい とシンデレラが靴を履く前に太閤が帰っちゃうよ今は忙しいんだ後にしてくれここは私に任せてジャックは鍵を運んでくださいมาจัดการเองมือจัฉันได้เลยพวกอันเวิร์ดธรรมดาแต่ถ้าเจอไอ้ตัวอันนี้มาก็น่าจะเงิบอยู่ไอ้ตัวขาวๆอ่ะ ผมว่า น่ารำคาญมากเลย แรกๆเลยอันนี้เหมือนว่าต้อง อย่าให้หนู โดนดาเมจเยอะ ใช่ไหมเราต้องพาไปส่งที่นู่นปั่นไปก่อนแล้วกันแล้วจะจบไป ต้องเรียกปะ หรือว่าเดินไปเรื่อยๆอ๋อมันจะเดินเอง โอเคจะลบไปก่อนครับสายฟ้าก่อนต้องจัดการเจอตัว ให้มัน จบ ๆ ไปก่อน โอเคสโลลิเวอร์สอง มันโดนดาเมจไปแล้วเมื่อกี้มันร้องเลยโอ้ไป ยังไม่อยากใช้ท่า เก็บไว้ใช้อีก อีกที่นึงก่อนนี่แหละมีเยอะ ก็จับไปเลย ปัันปัันปัันปัันปัันปัันปัันปัันปัันปัันปัันปัันปัันปัันแันพวกอันนนปพอเราตัวเล็ก มันก็ตัวเล็กตามเราเนาะโคตรงงสิโอเคเัียันปอย 他に娘はいないかもう他にはおりませんジャックまだなのあ 見てもよろしいでしょうかおおそなたは城であったしかし王子様が探されている娘は私も女です試してみる権利があると思いますがあなたは誰ですどうやってこの屋敷に忍び込んだのですかきっと泥棒ですわお母様怖いわお母様この家のものではありませんうちには娘が2人だけです そお帰りを心配ない私の顔見知りだ、うん、ならば吐いてみなさいジャック早く太閤様私にも試させてくださいどうぞ構わずに ずうずうしい娘でお許しをマダムすべての娘にとの命令です彼女から先にどうぞありがとうテラが感謝していましたあなたに心の強さを学んだとえおお ってことだそうがっかりなさらないででも私もう片方持っています 早速王子様に報告せねばそなたも一緒に来てくれるなええ喜んできっと何か怪しい魔法でも使ったんだわママこのまま黙って行かせちゃうのいいえこのまま済ますものですか 何どうしましたシンデレラはも森の中で魔物に襲われて魔物อ๋บอลละน่าจะงานหยาบเดี๋ยวผมขอซื้อของก่อนมีเวทให้ซื้อมาน้ำแข็งสายฟ้าไม่มีไฟเหรอ ไม่มีเลยนิวก็ไม่มีซื้อได้เดียวด้วยออันเดียวกันเดียวเออช่ามาเถอะเอ้ย เดี๋ยวเอาสโลออก สโลผมว่าไม่ได้ ไม่ได้จะได้ใช้อะไรกับมันเท่าไหร่ 私に逆らった報いだ心の闇に押しつぶされたようねさあครับ ชุดล็อกเหมือนกันครอบจักรวาลยิงไปก่อนแรงไม่แรงอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเดินวผมเสียวว่าอยู่ใกล้ขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโบกไปเป็นสไตล์โอ้เป็นสายฟ้าด้วยได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับสไตล์สายฟ้าเนี่ยมาแล้ว ยังจะโดนอีกเยี่ยง ไปชนิดไปเยี่ยงเหมือน ไม่ค่อยแรงรับเฮ้ย ล้มว่ะจัด จัดดีเนี่ยนี่ยอ๋อมันมีฮิวให้อยู่ ไม่เอา โดนดูดอยู่ โอ้โดนตีครับ ตี ตีลูกน้องเอาเลือด โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลือดเอาเลือดคิวเอาคิวเอาก็ได้ไม่ต้องใช้แล้ว ตียับเนี่ยไม่โดน อะไรวะเนี่ยคนงงผ่าได้ผ่าได้ ได้อยู่ได้อยู่ลงมาสักทีเถอะ ไม่คิดจะลงมาแล้วใช่ไหมโอ้ไม่คุ้มเลย โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยาหมดอีกเอาเอาเข้ามา เอากับมันเอ้ยโดนกิน ชิบหายแล้ว เปลี่ยนสไตล์มาเลยครับ เอาล้มล้มล้มมาตีตีตีตี โอ้โดนกินเยอะชิบหายไปอย่างคว้างอืม ไม่โดนเหวี่ยงไปก่อน โอ้คนแรง เปลี่ยนคืนดีกว่าฮะ ผม โอ้ผมไม่โดนเลยชุดล็อกเลยดีกว่า ความชัว น่าจะตายนะ ยิงอัดปากไม่ตายว่ะ โอ้โคตรเบาเลยอ้อมด้านหลังครับตีด้านหลังตีด้านหลังเอาเปี้ยงเรียบร้อยหูเกือบโดนหมุนนะ ผมว่า ถ้าเมื่อกี้โดนหมุนนี่ตายเลยเนะ 純粋な光の心私はマスターから闇は消し去るものと教えられてきましたどうすればよいのでしょうかそれは誰にもわからないいろんな経験をしてあなた自身が答えを見つければいいと思うわ。 เคได้ดีลิงซินเดอเรล่า แล้วก็ คีเบดมาครับนะแล้วก็ ปลด ล็อกโลกของ เอ่อสโนไวท์แล้วก็ เอ่ออะไรเจ้าหญิง นิทาปะเออ น่าจะใช่นะ ผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้ โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ยังไงก็ ถ้าชอบอยังไงก็ช่วยๆกันฝาก subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ เดี๋ยวช่วงนี้จะทยอยลงรัวๆ แล้วนะฮะ โอเคครับ แล้วก็ อย่าลืมก็ให้กำลังใจทางทีมงานผมด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับไปแล้วนะครับบาย